เทคโนโลยีสีย้อมธรรมชาติ ผ้าสีสวยสด ช่วยลดโลกร้อน นาว วันนี้พี่มีเรื่องอยากจะขอคำปรึกษานิดนึงนะครับ ยินดีเลยครับพี่คือแต่ว่าเกรงใจอ่ะจริงๆมันก็ไม่ใช่ปัญหาของพี่หรอกนะ คือว่ามนเถอะครับเวลาจะหมดแล้วครับพี่ครับครับคือบ้านเพื่อนพี่อ่ะเขาทำธุรกิจสิ่งทอรักโลก พวกผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติแต่ว่าปัญหาก็คือสีธรรมชาติเนี่ยย้อมสีไม่ค่อยติดครับ แล้วก็ สีไม่ค่อยสดด้วยไม่สวยเหมือนพวกสีสังเคราะห์อ่ะเนี่ยพอสีไม่สวยใช่ไหมครับ ลูกค้าก็เลยไม่ค่อยชอบ การโอกาสการขยายตลาดอ่ะก็ยากขึ้นไปอีกโอ้ปัญหาแค่นี้เองครับ ถ้าเป็นเรื่องการย้อมสีธรรมชาติติดยากเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีงานวิจัยมาแก้ปัญหานี้แล้ว เฮ้ย จริงเหรอ จริง รีบบอกเลยครับมีเทคนิคอะไรเร็วๆเดี๋ยวเวลาหมดก่อนไปชมพร้อมกันเลยครับ การย้อมเส้นใหญ่ด้วยสีธรรมชาตินั้น มีข้อจำกัดค่อนข้างมาก เช่นมีการติดสีและความคงทนของสีค่อนข้างต่ำ นักวิจัย MTech สวทช จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีสีย้อมธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมสีธรรมชาติแบบสารละลายเข้มข้น และแบบผงพร้อมใช้ในเฉดสีต่างๆ เช่นสีน้ำตาลจากเปลือกต้นสะเดา และสีเหลืองจากดอกดาวเรือง ข้อดีคือใช้งานง่าย และเก็บรักษาไว้ได้นาน นอกจากนี้ยังพัฒนาเทคโนโลยีการเตรียมเส้นใยธรรมชาติ เช่นฝ้ายไหมลินิน การย้อมหรือพิมพ์ด้วยสีธรรมชาติ สูตรการเตรียมแป้งพิมพ์สีธรรมชาติที่ช่วยให้เส้นใยติดสี และมีความคงทนของสีดีขึ้น ช่วยลดการใช้และนำเข้าสีเคมี ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ไปสู่การเป็นผู้ผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งตอบโจทย์ตลาดทั้งในและต่างประเทศค่ะ ว้าวว้าววาว โอ้โห งานวิจัยนี่แจ่มมาก ๆ เลยนะครับ ช่วยให้การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติย้อมติดสีง่ายขึ้น และยังช่วยให้สีสวยสดไม่แพ้สีสังเคราะห์ แบบนี้บอกลาสีเคมีไปได้เลย ใช่แล้วครับ นอกจากนี้นะครับ นักวิจัยยังได้จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการใช้สีย้อมธรรมชาติ ให้กับกลุ่มชาวบ้าน และวิสาหกิจชุมชนในหลายจังหวัดแล้ว อย่างเช่นกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านโพสีสำราญที่จังหวัดหนองบัวลำพู แบบนี้ก็ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สิ่งทอไทย เป็นการสร้างโอกาสสร้างรายได้สู่ชุมชนที่ดีมากๆเลย พี่ต้องรีบไปบอกเพื่อนพี่ให้ไปฝึกอบรมกับนักวิจัยแล้วล่ะครับ รีบเลยครับพี่